Times left. ก็แบบโดนเอาคนคนคนคนก็ได้ อยสุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะไม่ได้หรอะ Count, we would like to ask for your cooperation to remain at your seat. Go back how naive I was. I'm running to where my hope is, where I know. ไม่ติดหน้าได้ไหมเรื่องงานไม่ติดไม่ติดสภาพอับปีไม่กูเลยอยากทำให้มันแบบว่า สิ่งที่กูชอบดูคือแบบอันที่มันไม่เห็นหน้าคนอะใช่ไหมแต่มันเห็นว่าแบบวายเออถูกต้องคำนี้แหละที่กูนึไม่ออกวายมันเป็นยังไงในแต่ละทีใช่เราไม่ได้ขายหน้าจริง ดูหน้าคนอื่นแล้วกูแบบอ่ะกูเลิกฝ่ายดาบเลวดูต้องตื่นตอนนอน ช่ไหมหลนกินเนื้อได้หรอปะจอ เพื่อนๆโอ้ยมันมองไม่เห็น